สำหรับประโยค谢谢您这样我想要为我的侄女买一个可爱的玩具แปลว่า ขอบคุณค่ะดิฉันจะได้ใช้เงินสดซื้อของฝากให้หลานสาวหน่อยคำว่า谢谢您แปลว่าขอบคุณคำว่า这样แปลว่าอย่างนี้หรือเมื่อเป็นเช่นนี้คำว่า我แปลว่าฉันคำว่า想要แปลว่าคิดต้องการ คำว่าไว้แปลว่าเพื่อ คำว่าเตแปลว่าของ คำว่าจินนูแปลว่าหลานสาว คำว่าหมายแปลว่าซื้อ คำว่านีเกแปลว่าหนึ่งอย่าง คำว่า可爱แปลว่าน่ารัก คำว่าเตในที่นี้แปลว่าที่ คำว่าหวานจีแปลว่าของเล่น ให้สังเกตว่าในประโยคนี้คำว่า the ไม่ได้แปลว่าของ แต่แปลว่าที่ เพื่อขยายคำนามด้วยคำคุณศัพท์ที่อยู่ข้างหน้าของคำว่าของเล่น ในที่นี้คือคำว่า น่ารัก ความหมายโดยรวมคือของเล่นที่น่ารักสำหรับประโยค至于我的话我选择银行转账แปลว่าสำหรับผมผมเลือกการคืนเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารคำว่า至于 แปลว่าสำหรับหรือหากเป็นคำว่าหัวแปลว่าฉันคำว่าเ的งแปลว่าละก็คำว่าหัวแปลว่าฉันคำว่า选择แปลว่าเลือกสรรคำว่า银行แปลว่าธนาคารคำว่า转账แปลว่าหมุนบัญชี ในที่นี้คือเอาเข้าบัญชี